ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา บนพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน เทรนด์ หรือแนวโน้มของโลก ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะได้นิยามเทรนด์โลกในปัจจุบัน โดยใช้ตัวอักษรย่อคือ M A G I C S หรือ Magics ซึ่งเทรนด์นี้ค่ะ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาต่อไปในอนาคตอันใกล้ค่ะ และเทรนเหล่านี้แหละจะส่งผลให้ผู้สอนและก็ผู้เรียนต้องเริ่มปรับตัว ให้ยอมรับว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้กำลังคืบคลานเข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการสอนและวิธีการเรียน อยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า m a g i c เนี่ยย่อมาจากอะไร แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะคำว่า m a g i c เป็นคำย่อโดยนำตัวอักษรหน้าของแต่ละคำมาเรียงกันเป็นคำว่า magics โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้ เริ่มจากตัว M ซึ่งย่อมาจากคำว่า mobile และ move ค่ะ ซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นแนวโน้มสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในอนาคต โดยคำว่า mobile คือการเรียนรู้ที่อาศัยอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่หมายถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ เช่น แท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเป็นต้น โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ จะใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเคลื่อนที่ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีและตลอดเวลา รวมถึงการใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียน และเป็นการใช้เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน การเรียนผ่านอุปกรณ์พกพาได้รับความนิยมมาก เนื่องจากการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ใช้งาน อีกทั้งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือทุกอุปกรณ์ ทุกแพลตฟอร์ม ได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ทุกเวลา สุดท้าย ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์พกพา พร้อมแอปต่างๆเพื่อการเรียนรู้ในบริบท และสถานที่จริงได้อีกด้วยค่ะ ส่วนคำว่า MOOC เป็นคำที่ย่อมาจาก Massive Open Online Course ถ้าแปลตรงๆ ก็จะแปลได้ว่า รายวิชาออนไลน์ ที่เปิดให้ใช้ฟรีสำหรับคนจำนวนมาก หรือการเรียนระบบเปิด ที่มีรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้พร้อมๆ กันในจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการฟรี โดยมุกนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการใช้เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจากทั่วโลก สามารถเข้าเรียนได้ผ่านทางออนไลน์ โดยการเรียนการสอนผ่านมูกจะมีการใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ หนังสือกระดานข่าว กระดานสนทนา แบบทดสอบเป็นต้น ผู้เรียนสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน หรือผู้สอนและผู้ช่วยสอน รวมถึงสอบถามรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆชั้นนำของโลก ได้เปิดสอนในรูปแบบมูกหลายมหาวิทยาลัย เช่น MIT Stanford UC Berkeley Harvard UCLA เป็นต้น แพลตฟอร์มของ MOOC เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ edX Coursera Udacity ตัวอักษรต่อมาคือตัว A ย่อมาจากคำว่า Analytics ซึ่งก็หมายถึงการนำไอที มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ของผู้เรียน เช่น การวัดการเข้าชั้นเรียน ความก้าวหน้าของการเรียน การทำกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อข้อมูลที่เก็บบันทึกนี้ ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะที่ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียนได้ทันที และหาทางป้องกันความล้มเหลวในการเรียนของผู้เรียน โดยศึกษาจากพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน ที่ระบบได้บันทึกไว้ และนำมาวิเคราะห์เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เริ่มมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนแล้ว เช่น The Open University ประเทศอังกฤษ และ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ตามติดมาด้วยตัว G ซึ่งย่อมาจาก Gamification หมายถึงการนำเนื้อหาการเรียนรู้ไปออกแบบในสิ่งแวดล้อมของเกม หรือถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือ การนำเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับเกม และการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ ในการจูงใจ และทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ผ่านความพยายาม ที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ในสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เกมการสอนภาษาอังกฤษผ่านอวตาร Eternal Story ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน เสมือนอยู่ในโลกเดียวกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครในโลกนั้นด้วย ตัวย่อที่ 4 ก็คือตัว I ซึ่งย่อมาจาก Internet of Things หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการฝังชิปหรือสมาร์ทเซนเซอร์ไว้ เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประโยชน์และคุณค่าของบริการ ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ Internet of Things กับเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์หลายๆ อย่าง เช่นลำโพงที่มีการฝังสมาร์ทเซนเซอร์สามารถที่จะทำงานในลักษณะของคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งคำถาม พูดคุยกับลำโพง จากนั้นลำโพงก็จะสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine และเมื่อพบคำตอบ ก็จะตอบคำถามกลับมายังผู้ถามได้ หรือการฝังสมาร์ทเซนเซอร์ในรถยนต์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารระหว่างรถยนต์กับ GPS เพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสภาพการจราจรล่วงหน้า พื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่ติดขัด เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นต้นค่ะ ตัวย่อที่ 5 ก็คือตัว C ซึ่งย่อมาจาก Crowd for Learning ซึ่งหมายถึงรูปแบบการให้บริการ ในลักษณะการแบ่งปันทรัพยากรแอปพลิเคชันหรือข้อมูลต่างๆ โดยทรัพยากรเหล่านี้จะถูกเก็บไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถให้บริการกับผู้คนจำนวนมากได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเรียกใช้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้โดยสะดวก และสามารถที่จะใช้งานได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะ เพียงแต่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเอง ตัวอย่างเช่น Google for Education Office 365 OneDrive Google Drive Dropbox เป็นต้นค่ะ มาถึงตัวย่อตัวสุดท้ายคือตัว S ซึ่งย่อมาจาก Social Media หมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ที่สร้างเนื้อหาด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์ รือแอปพลิเคชันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และตอบสนองทางสังคมออนไลน์ได้หลายทิศทาง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังสนับสนุนการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน ทั้งในลักษณะเวลาเดียวกันและต่างเวลา ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยรู้จักกันดี ก็อย่างเช่น Facebook Line และ Instagram โดยปัจจุบันผู้สอนนิยมนำเอาโซเชียลมีเดียมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะในอนาคตนะคะ แนวโน้มการเรียนรู้ทั้ง 7 ในชื่อของ Magics อาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในชีวิตของเราก็ได้ค่ะ จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ที่จะหันมาให้ความสำคัญทำความเข้าใจในเทคโนโลยีทั้ง 7 ดังกล่าว เพื่อสามารถนำมาปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้กันแล้ว อย่าลืมนะคะ ที่จะนำเทรนด์ใหม่ๆ เหล่านี้ไปใช้ โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ คราวนี้เราไม่เป็นผู้สอนที่ตกยุคแน่นอนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ